คุณเคยลองทำแบบทดสอบนี้ดูไหม ที่จะแบ่งให้เราเป็นสีต่างๆ ตามนิสัย หรือลักษณะของเรา แต่กับเขาผมนึกไม่ออกเลยว่า เขาจะเป็นสีอะไร บางทีเขาดูร้อนแรงเหมือนสีแดง มุ่งมั่น เร่งรีบ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นตัวของตัวเอง แต่บางครั้งก็เป็นสีฟ้า อ่อนโยน สงบรักอิสระหรือสีขาว ชิคๆเท่ๆ ดูทันสมัย แต่แฝงไปด้วย ความคลาสสิก อาจจะดูอบอุ่น สดใสเหมือนสีเหลือง ดูมีเสน่ห์และพร้อมจะมอบรอยยิ้มให้กับทุกคน ไม่แน่นะ อาจจะมีทุกสีที่หลอมรวมให้เป็นตัวเขาสองพยางง่ายๆที่ผมใช้เรียกเขาคนนี้ กรุงเทพ ตลอดช่วงการเติบโต 200กว่าปีของเขานี้ สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับทุกคนที่ได้เจอ แต่กรุงเทพก็ไม่เคยแก่เลยสักนิด เต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตใจที่วัยรุ่นรักสนุก กล้าลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา กรุงเทพบางมุมเขาก็เป็นคนอ่อนหวาน ขี้เล่นไปพร้อมๆ กับความหรูหราที่เปลี่ยนไปด้วยรสนิยม หรือจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นสีดำ ลึกลับน่าค้นหา ที่รอคุณมาดูด้วยตาและนิยาม กรุงเทพในแบบที่เป็นคุณ